กล่องแล้วอุ้ยเข้าฟรีเกม เยลูโอเคครับผม สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับ วันนี้เรามาอยู่กันที่เกมคีโอพัตตาในค่าย PG นะครับ งบของเราวันนี้นะครับ2,071 บาท นะเพื่อนๆมาครับเปิดเกมมาแบบนี้มีซื้อฟีเจอร์แบบนี้นะครับ ช้าอยู่ใหญ่ จัดไปดีครับซื้อเบ็ดสิบก่อนนะ ดูเชิงก่อนนะ ขอไม่อัดหมดนะครับมา ไม่ตันไม่เล่นครับ ไม่ตันไม่ใช่สไตล์เรา เออ ลุย สวยครับเขียว อย่าดำพอบวกสองแล้ว เออ บวกสามแล้วทีสุดท้าย ทีสุดท้าย สวยงามครับ พี่น้องครับ มาครับ ไม่ตันเราไม่เล่นครับเยโดไหลไปบวกไปครับ4เป็นคูณ5นะครับ โอ้โหไหลน้อยไปหน่อยนะดอกสองไม่มีลุ้น ดอกสามไม่ได้ลุ้น แล้วดอกสี่ยังได้ลุ้นฟรีในฟรีเว้ย มาไหมสเก็ตเตอร์ เอียดเคทำท่าเหมือนมาว่ะ เสือกไม่มานะเพื่อนๆ เอาอีกแล้ว โอ้โห แม่งทำทรงนะเพื่อนๆ กูแตกไปดอกเดียวเองอะฟรีเกมจ่ายยากจังวะเกมนี้ มาแล้ว สเกตเตอร์ มาได้แค่สร้างความหวังนะครับ คูณ13 เข้าไปแล้วคิดดู โอ้โหน่าเกียดจัด ซื้อ750 นะครับ ตันด้วยนะจ่าย 60บาทโอ้โหน่าเกียดเกินอะวันนี้ลางแม่งไม่ดีตั้งแต่เริ่มแล้วว่าขนาดตันนะ เพื่อนๆโอ้โหล้างหน้ากระดานก่อนครับไปต่อครับ ไม่ตันเราไม่เล่นครับ ไปดูกันต่อ มาก่อนอื่นเลยนะครับ ฝากกดไลค์ กดแชร์ กดซับสไครต์แล้วก็ติดตามไปกับช่องนิดนึงนะครับผม โอ้โหลงดำมาเย็ดเป็ด อะไรครับเนี่ย หมุนเองเลยแล้วกัน เบ็ดยี่นะ โอ้ถ้าเกิดรอบแรกอัดเบ็ดยี่ก็คง ก็คงแตกประมาณเนี่ยร้อยยี่สิบบาท เพราะว่าเบ็ดสิบแตกหกสิบใช่ปะ่ะ โหวันนี้เล่นยากครับ ต้องยอมรับเลยว่าวันนี้เล่นยาก ขนาดตันนะ จ่ายมา240นะครับ ไหลนอกนะ ได้เยอะกว่าฟรีเกมอีกเย็ดเป็ดแค่ดอกเดียวนะน่ะ48บาทนะครับ เอา10น้อยว่ะ อ่ะ โอ้โห นึกว่าจะไหลอีกนะครับ เล่นยาก วันนี้ยอมรับเลยนะครับคีโอพัตตาค่ายพีจีเล่นยากมาก อย่างยากครับ เอาคูณสี่แล้วครับ ไปครับก้าวมาต่อ ไปต่อครับ เอาสเกตเตอร์สองตัวสองตัวแล้วครับสเกตเตอร์ยังไง ยังไงครับ ยังไงเฮ้ยสิบสองแล้วอุ้ยเข้าฟีเกมเยลูเข้าฟีเกมครับโอ้แต่ก่อนเข้าแม่งจ่ายแล้วอะเข้าฟรีมันจะจ่ายเหรอวะเอาไม่ตันไม่เล่นเหมือนเดิมครับ ไม่ตันไม่เล่นเหมือนเดิม ลุยอุ้ยเกือบลงดำครับเย็ดเคบวกสองแล้ว เอ้ยเออบวกสามครับ ที่สุดท้าย อย่าดำพออย่าดำพอ สวยงามครับ พี่น้องครับ หมุนตันง่ายกว่าแตกอีกว่ะเย็ดเป็ดโอ้โหลุ้นเหนื่อยชิบหาย เอาอีกแล้วครับ K ตัวแรกครับ รอบแรก K อีกแล้ว คูณ5เหมือนเดิมเลยครับ ไม่น่ารอดนะ น่าจะเหมือนเดิมเหลืออีกหกมูลครับ เดี๋ยวก็รู้ เดี๋ยวโอ้โหเขียวแม่งเลยไปแค่กึกเดียวอะช่องเดียวอะเบรกหน่อยก็ไม่ได้ รอบนี้ได้เยอะกว่ารอบที่แล้วหน่อยหนึ่งนะครับ ไม่หน่อยแล้วเยอะกว่าเยอะ เยอะกว่าเยอะเลย แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเยอะขนาดไหนอ้าวไหลไปครับคูณ9แล้วไหลไปครับคูณ13 แล้วครับ เลข 9 ก็เอาเลข8กดเ้านะ ถ้าแม่งคูณ2สิ0อย่างเงี้ยเอาหมด 442 ครับโอ้โหได้เยอะกว่ารอบเข้าซื้อฟรีเอง เยอะกว่าเยอะเลยทีสุดท้ายไปแล้วครับโอ้โหนึกว่าจะเหลืออีกทีหนึ่งดูอะไรของกูเนี่ย842บาทครับผมเข้าเอง ตันซื้อต่อเลยครับ ไม่ตันเราไม่เล่น แล้วก็ลืมล้างหน้ากระดานด้วยนะครับ ชิปหายแล้วงานนี้ ชิปหายแล้วงานนี้เย็ดเป็ดโอ้โหลงดำดอกแรกเลย มีงานศาสตร์โต้สิบรอบครับ เป็ดสามสิบนะอัพแม่งเลยโอ้มันเขี้ยวอ่ะคีโอพัตตาอะไร โอ้โหไม่ไหลต่อ 72 บาท เฮ้ยวันนี้ไม่ใช่ดวงของเราจริงๆนะครับ งบ2,071นะเหลือร้อยกว่าบาทแล้วครับทุกคน ยังเกลือครับวันนี้เออยังกลับกลับไปไปมาๆอยู่นะครับ กับ 200 กับร้อยนะ ยังดีที่กลับกลับไปกลับมาให้เราได้เล่นบ้างนะ เพื่อนๆ ไม่กลับแล้วเย็ดเป็ด ดูดก็ดูดแบบควบเดียวเลยนะครับ เรียบร้อยครับปาาสุดท้าย อืมนึกว่าเรียบ แต่ก็เรียบนะ เรียบนะครับ เรียบร้อยนะครับ ของจริง2,071 บาทนะครับ เหลือ 5 0.05 สตังค์นะครับ ผม โอเคนะสำหรับวันนี้นะครับ ดวงไม่ใช่ของเรานะครับ กับคีโอพัตาค่าย PG นะครับ หมดทางนะครับ ผมก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์ กดแชร์ กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ใครอยากได้โปรรับนะ อยากเล่นทีเดียวกับผมนะครับ โพสต์ปักหมุดเท่านั้นนะครับ ย้ำนะครับ โพสต์ปักหมุดเท่านั้นนะครับ ทักหาแอดมินรับโปรรับเลยทันทีนะครับ สำหรับวันนี้นะครับ ขอละลาไปก่อนนะครับ บ๊ายบาย